ี้ระหว่างทางนี้แอบเห็นมีรถกระบะของเจ้าหน้าที่นะครับ เขามารับนักปั่นที่ถอดใจนะครับ ซึ่งเราเห็นแล้วเนี่ย จริง ๆ เราก็รีบโบกมือแหละ แต่เราโบกไม่ทันก็เลย ไม่ได้ไปกับเขาด้วยนะครับ ดีครับเช้านี้ผมก็พาเพื่อนๆมาชมสนามปั่นจักรยานนะครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่สนามปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิตนะครับ วันนี้ก็ออกมาแต่เช้าเลยเพราะว่ากรุงเทพเนี่ย อุณหภูมิแค่19 องศาแค่นั้นเอง อนนี้ก็แบบยังเย็นๆหนาวๆอยู่เลยนะครับก็ข้างหลังผมเนี่ยก็จะเป็นลานจอดรถของที่นี่นะครับก็กว้างมากเลยจอดได้ประมาณ 1,500คันนะครับจริงๆแล้วเวลาที่เหมาะสมนะครับที่จะมาก็คือมาปั่นช่วงเช้า หรือช่วงเย็นที่คนนิยมกันนะครับเช้าเนี่ยก็ตั้งแต่เปิดเลยก็คือประมาณตีห้าครึ่งนะครับแต่ว่าตัวออฟฟิศจุดลงทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครยังไม่มีตัว wristband ที่ไว้สแนปตอนเข้าเนี่ย ก็ต้องมาประมาณ6กโมงเช้านะครับ แต่ว่าจริงๆเนี่ยสนามรู้สึกจะเปิดตีห้าครึ่งก็เปิดแล้ว เราก็จะสามารถปั่นได้แบบชิวๆเนี่ยถึงสัก8ปดโมงอะไรประมาณนี้ เพราะว่าถ้าเกิดหลังจากนี้ไปแล้วมันก็จะเริ่มร้อนนะครับ แต่วันนี้เนี่ยก็ถึงแดดจะแรงขึ้น แต่ว่าจริงๆ อุณหภูมินี้ถือว่ากำลังดีเลย ลมก็ดีมาก ถ้าไม่มาปั่นเช้าก็ต้องปั่นตอนเย็นๆนะครับก็มาสัก5้าหกโมงเย็นเลย ที่นี่ปิด3ามทุ่มนะครับสนาม มีระยะทางยาวประมาณ 23 กิโลเมตรนะครับ ก็ถ้าเกิดคนปกติทั่วไปก็ใช้เวลาประมาณสัก 45 นาที ถึงสักชั่วโมงเสร็จๆนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดใครใช้จักรยานที่แบบว่าเจ๋งๆหน่อยเนี่ยก็อาจจะปั่นได้สักครึ่งชั่วโมงหรือ10 40นาทีอะไรประมาณนี้ก็น่าจะปั่นได้นะครับครับพอเราจอดรถเสร็จนะครับเราก็เดินมาตามลานจอดรถเลยนะครับ ข้างหลังผมเนี่ยก็จะเป็นทางให้คนที่ เอาจักรยานประกอบเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ขี่มาตามทางนี้เลยนะครับ เพื่อที่จะไปเข้าตัวลูกปัดเราเดินเข้ามาไม่ไกลนะครับจากลานจอดรถเนี่ยข้างหลังผมก็จะเป็นห้องน้ำแล้วนะครับ ก็ทำไว้ดีเลยแยกหญิงชายนะครับห้องน้ำกว้างแล้วก็แบบว่าก็มีหลายห้องนะครับ สะดวก ก็ข้างหลังผมนี่เขาจะมีบอกเลยนะครับว่าสภาพอากาศฝุ่นวันนี้เป็นยังไงนะครับ วันนี้ก็สีส้มนะครับ วัดเมื่อตอน6กโมงเช้าครับนี่แล้วก็ห้องน้ำ แรกเลยเนี่ยจุดบริเวณทางเข้าเนี่ยก็มีขนาดใหญ่นะครับตรงนี้ก็มีที่ให้แขวนจักรยานสำหรับใครที่ขี่เสือหมอบ แล้วก็ไม่มีขาตั้งนะครับ แล้วก็ห้องน้ำเนี่ยก็แยกหญิงชาย แล้วก็มีห้องน้ำสำหรับวิวแชร์ด้วยนะครับ ครับตอนนี้ผมก็มายืนอยู่ในบริเวณอาคารที่เป็นโซนเช่าจักรยานนะครับที่นี่เขาก็จะเปิดตั้งแต่เช้า 6 โมงเช้านะครับจนถึงปิดพร้อมสนามเลยก็คือ 3 ทุ่มแต่ว่า เราก็จะต้องคืนก่อนอคืนประมาณ2องทุ่มสีนะครับแล้วก็ยืมพันสุดท้ายเนี่ยรู้สึกจะได้ประมาณทุ่มหนึ่งก็ราคาเนี่ยก็จะมีเริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อยนะครับขึ้นไปนะครับแล้วก็มีทั้งรุ่นแบบว่าคือดูแบบเด่นๆ ดูเท่ๆเลยก็มีนะครับก็ค่าเช่าก็จะสูงขึ้นไป ก็น่าจะเป็นหลักพันนะครับ แล้วก็บริเวณนี้เนี่ยก็นอกจากเช่าจักรยานเนี่ยก็จะ มีอุปกรณ์ต่างๆขายด้วยนะครับ เสื้อผ้าอะไรพวกนี้เราก็มีคือพูดง่ายใครไม่มีอะไรมาเลยเนี่ยอยากจะมาปั่นก็ก็เอาแต่ตัวมาได้เลยนะครับ แล้วก็มาใช้บริเวณนี้นะครับ ก็เดี๋ยวเราไปชมในโซนต่อไปครับ ครับข้างหลังผมเนี่ยก็จะเป็น health station นะครับ หรือว่าหน่วยช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับ ก็จะมี รถพยาบาลด้วยนะครับสมมติว่าเราปั่นไปแล้วเนี่ยเราเกิดอุบิเหตุอะไรนะครับเราก็สามารถที่จะมีเบอร์โทรติดต่อนะครับ ก็สามารถจะให้รถพยาบาลเนี่ยเข้าไปรับได้นะครับ แล้วก็จะมีศูนย์ที่ช่วยเหลือฉุกเฉินเนี่ยของสมิติเวชอยู่ตรงนี้นะครับ ก็จะช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับ ก็ตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับ ข้างหลังผมเนี่ยก็จะเป็นจุดลงทะเบียนนะครับ ก็สำหรับ ใครที่ยังไม่มีตัวเขาเรียกว่าอันนี้เป็น wristband นะครับไว้ snap ไว้แตะตอนที่ผ่านประตูรั้วเข้านะครับ ก็จะต้องมาทำการลงทะเบียนณจุดนี้ก่อนนะครับก็จะใช้แค่บัตรประชาชนเท่านั้นนะครับ แล้วก็ตัว snap เนี่ยยังสามารถที่จะลิงก์กับแอปธนาคารนะครับแล้วก็เติมเงินได้ เพราะว่าบริเวณภายในนี้เนี่ย ถ้าเราเติมเงินที่ตัว Snap นี้แล้วเนี่ยเราก็สามารถใช้ซื้อใช้เช่าอะไรได้ จริงๆก็คือแทบจะทุกอย่างเลยนะครับ โดยเฉพาะถ้าเข้าไปข้างในแล้วเนี่ยมันจะมีจุดที่เป็นขายน้ำ เป็นตู้น้ำต่างๆเนี่ยเราก็ต้องต้องอใช้ตัว snap อย่างเดียวเลยนะครับ เพราะว่าเขาจะไม่รับเงินสด บริเวณที่เช่าจักรยาน หรือว่าซื้อของบริเวณอาคารจักรยานที่จะติดกับตัวตรงจุดลงทะเบียนเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ตัว snap นี้ได้นะครับแล้วก็จะมีตู้ให้เติมเงินนะครับมีแอปด้วยเช่นเนี่ย อันนี้คือสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยถ้าเกิดจะมาครับแล้วก็ข้างๆ ทางเข้าลู่ปั่นเนี่ยก็จะมีสนามซ้อมจักรยานนะครับอรอบหนึ่งก็ไม่น่าจะเกิน 2กิโลนะครับไว้สำหรับคนที่ไม่อยากปั่นไกลๆแล้วก็ในสนามนี้ก็จะมีช่องไว้สำหรับวิ่งจ็อกกิ้งด้วยนะครับก็นี่ผมก็กำลังเดินอยู่นะครับ แล้วก็ข้างหน้าผมเนี่ยในส่วนกลางของตัวสนามซ้อม ก็จะมีเป็นสวนสุขภาพนะครับ ก็จะมีแบบอุปกรณ์ให้ออกกำลังกายนะครับ พื้นที่ตรงนี้ก็ประมาณสักร้อยตารางวาได้ แล้วก็สนามเนี่ยก็น่าจะประมาณสักไม่น่าจะเกิน 2กิโลนะครับตรงนี้ก็มีศาลาที่พักร่มรื่นนะครับ แล้วก็มีห้องน้ำด้วยนะครับ แยกอีกส่วนหนึ่งแหมตรงนี้ก็สำหรับใครที่แบบมารอนะครับ หรือว่าพาลูกๆอะไรเงี้ยมาก็สามารถที่จะมาเล่นบริเวณนี้ได้นะครับ นี่ครับแล้วก็ที่นี่มีสนามสำหรับน้องๆด้วยนะครับสำหรับเด็กๆนักปั่นนะครับ ก่อนที่เราจะเข้าตัวลูกปั่นเนี่ยทางซ้ายมือก็จะมีสนามปั่น มีทั้งวิบาก มีเป็นลู่มีเป็นลานนะครับแล้วก็ดูนี่ตรงนี้เนี่ยมีให้ขอยืมนะครับไม่ต้องเช่านะครับเป็นจักรยานเด็กๆนะครับสำหรับน้องๆ อายุตั้งแต่แบบ7ขวบขึ้นไปแล้วก็มีสกูตเตอร์ด้วยนะครับใครอยากจะปั่น ก็เอาจักรยานไปใครจะอยากจะใช้สกูตเตอร์ก็ได้นะครับ แต่ว่าสนามนี่จะต้องปั่นต้องเล่นในเลนแยกกันนะครับ แล้วก็ก็ขอแค่ว่าน้องๆ ใส่รองเท้าผ้าใบมา แล้วก็ที่นี่เขามีหมวกให้นะครับ ก็ต้องใส่ตามเครื่องแบบเขาตรงนี้ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเพราะฉะนั้นอย่างถ้าเกิดพ่อคุณแม่พาน้องๆมาเนี่ยก็มามาปั่นมาเล่นบริเวณนี้ได้นะครับ เนี่ยครับข้างหลังก็จะเป็นเลนวิบากนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยสำหรับน้องๆที่ยังปั่นไม่ค่อยเก่ง แล้วก็คุณพ่อคุณแม่อยากจะเดินตามดูเนี่ยก็สามารถเดินตามดูได้นะครับ ก็น้องตั้งแต่สี่ห้าขวบ ก็สามารถปั่นได้ครับ โดยข้างหลังผมเนี่ยไกลออกไปอีกเนี่ยก็จะเป็นสำหรับน้องที่ปั่นเก่งแล้วนะครับ ทรงตัวได้แล้วเนี่ยจะเป็นแทร็กสำหรับ BMX นะครับ ซ้ายมือผมเนี่ยข้างๆลานจอดรถก็จะเป็นสนามปั่น BMX นะครับสำหรับเด็กโตหน่อยที่แบบทรงตัวได้แล้วอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีศาลาพักแล้วก็มีห้องน้ำนะครับก็ใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีที่ให้ผู้ปกครองนั่งรอ แต่ว่าตามตัวรูปปั่นเนี่ยผู้ปกครองก็ตามเดินดูไม่ได้นะครับแต่ว่าก็ถือว่าฟิสิตี้ดีมากเลยครับอาคารที่เห็นอยู่ข้างหลังผมเนี่ยก็คือจุดที่เราเพิ่งผ่านลานจอดรถเข้ามานะครับก็จะเป็น อาคารด้านขวานี่ทั้งหมดเลยนะครับโซนนี้ก็จะเป็นร้านอาหารร้านกาแฟนะครับ โดยร้านที่อยู่ในกระจกที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นร้านกาแฟเป็นส่วนใหญ่ แล้วก็มีร้านสะดวกซื้อเซเว่นมีอะไรพวกนี้นะครับ ร้านกาแฟก็จะมีหลายแบรนด์เลยนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นร้านอาหารตามสั่งก็มีครับเลยไปจากทางนู้นเดี๋ยวจะพาไปชมครับ ครับก็ไม่ใช่แค่มีเฉพาะร้านกาแฟแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆ ในนี้ก็มีอาหารตามสั่งด้วยนะครับ ส่วนมากเนี่ยจะเปิดประมาณสัก6โมงเช้านะครับแล้วก็ปิดตอนก็ใกล้ ๆ สนามปิดนะครับ สนามปิดประมาณ3ามทุ่มนะครับ ที่นั่งก็มากพอนะครับ แล้วก็ค่อนข้างจะล่มลื่นนะครับจริงๆแล้ว ถ้าใครไม่มาปั่นเนี่ยก็สามารถเข้ามานั่งจิบกาแฟ ทานข้าวอะไรที่นี่ก็ได้นะครับ โอเค ตอนนี้ก็มาอยู่ข้างหน้า ทางเข้าลูกปั่นแล้วนะครับข้างหลังผม ซึ่งตรงนี้เราก็จะต้องมีตัว wristband ที่จะเอาไป snap ตรงทางเข้านะครับก็ในส่วนโซนนี้เนี่ยพอเราเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะมุ่งหน้าไปอยู่ทางด้านฝั่งที่เป็นด้านตะวันออกของสนามบินนะครับข้างในเนี่ยพอเราเข้าไปเราต้องเลี้ยวซ้ายนะครับ สนามนี่จะเป็นวันเวย์คือวิ่งวนนะครับคือทั้งหมดใน 23 โล ก็ ถ้าใครเริ่มต้นแล้วเนี่ยก็ต้องสามารถจบให้ได้นะครับ แต่ว่าก็ไม่ต้องกลัวนะครับ ถ้าเกิดใครขับไม่ไหวเนี่ยเราก็โทรขอความช่วยเหลือเดี๋ยวจะมีรถไปรับให้นะครับพอเราเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเลี้ยวซ้าย แล้วก็วิ่งขึ้นไปทางมุมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็ประมาณสักกิโลหนึ่งก็จะถึงมุมทางด้านนั้นนะครับ แล้วเราก็เลี้ยวซ้าย เราก็จะวิ่งทางด้านทิศเหนือนะครับ ทางด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นด้านที่แคบนะครับ ประมาณสัก 4 กิโล ตรงนี้เราก็จะไม่ค่อยเห็นวิวอะไรนะครับ เพราะว่ามันก็จะเป็นวิวทางด้านหลังอาคารของครัวการบินไทยเป็นส่วนใหญ่นะครับ ซึ่งหน้าอาคารครัวการบินไทยเนี่ยมันก็คือถนนเส้นใหญ่ที่เข้ามาจากมอเตอร์เวย์ส่วนตัวสนามบินจริงๆเนี่ยก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามของครัวการบินไทยก็พอเราขับไปเรื่อยๆนะครับประมาณ 4กิโลเนี่ยเราก็จะถึงมุมสนามทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือนะครับเราก็เลี้ยวซ้าย ตรงนั้นเนี่ยก็จะเจอห้องน้ำจุดแรกนะครับ ซึ่งก็จะมีบริการพวกเครื่องดื่มพวกอาหารอะไรพวกนี้นะครับอาหารน่าจะไม่มีนะครับมีเครื่องดื่ม ก็ห้องน้ำจุดแรกเนี่ยก็จะประมาณ 5กิโลครับแล้วเราก็ขับไปเรื่อย ๆ เลยนะครับ ในฝั่งด้านตะวันตกของตัวสนาม ด้านนี้เนี่ยเราจะเห็นลานจอดเครื่องบินจะเห็นลันเวย์นะครับ ซึ่งก็จะยาวเลยประมาณสัก7-8กิโล ก่อนที่จะถึงมุมทางด้านตะวันตกเฉียงเฉียงใต้นะครับ ก็จะมีห้องน้ำอีกจุดหนึ่งก็จะห่างจากจุดแรกก็ประมาณ 5กิโลเหมือนกันนะครับ ซึ่งพอเราเข้าห้องน้ำอะไรเสร็จจุดนี้เนี่ยก็จะมีเครื่องดื่มขายนะครับก็เราสามารถที่จะซื้อเครื่องดื่มอะไรได้เนี่ยก็ต้องใช้ตัวสนับที่เป็น wristband ของเรานะครับเติมเงินเข้าไปแล้วก็ซื้อนะครับพอเราวิ่งลงไปทางใต้เนี่ยเราก็จะเจออมุมทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับ แล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกทีหนึ่ง ก็จะวิ่งทางด้านใต้ทางด้านใต้เนี่ยก่อนที่จะถึงมุมทางด้านตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็จะมีห้องน้ำอยู่จุดหนึ่งก็ห่างจากห้องน้ำที่2เนี่ยประมาณ 5กิโลเหมือนกัน แล้วก็จากจุดนี้เนี่ยเราก็จะเข้าไปสู่มุมทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับฝั่งตะวันออกทั้งหมดเนี่ยที่เราจะต้องวิ่งกลับนะครับ ก็ประมาณ7-8กิโลเนี่ยฝั่งนั้นก็จะไม่มีห้องน้ำอะไรแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ย ห้องน้ำจุดสุดท้ายก็คือจุดที่ 3 ถ้าเกิดเราจะเข้าเราจะทำธุระอะไรเนี่ยเราก็ต้องทำให้จบที่จุดนั้นนะครับ ก็วันนี้เนี่ยผมมาก็จะเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับ ก็จะมีลมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะฉะนั้นในด้านสุดท้ายก็คือด้านทิศตะวันออกเนี่ย แล้วก็วิ่งกลับขึ้นมาที่จุดนี้เนี่ย ก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะต้านลม เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เก็บแรงไว้สำหรับในด้านสุดท้ายนะครับ ประมาณ 7-8 โลสุดท้ายด้วยบริเวณ ข้างในสนามเนี่ยแต่ละเสาก็จะมีเลขเสาบอกไว้นะครับ เพื่อให้เราทราบว่าเราอยู่ที่จุดไหนนะครับแล้วก็เวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ย ก็จะมีเบอร์โทรขอความช่วยเหลือนะครับ ก็จะมีรถปฐมพยาบาลแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มาช่วยนะครับ อันนี้ก็สะดวกมากเลยครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่จุดพักรถจุดที่3นะครับก็ซึ่งเป็นจุดสุดท้าย ตอนนี้ผ่านมาได้ประมาณสัก 15-16กิโลเมตรแล้วก็ต้องบอกว่าโอ้เหนื่อยมาก ามาทางด้านใต้เนี่ยผมก็หลงแต้นจากขับเร็วอยู่ประมาณสัก 28-30กิโลเมตรเนี่ยมันลงมาเหลือ 12-14กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยคือรถมันหนักขึ้นมาทันทีก็ไม่ได้คิดเลยว่าจะต้องแบบว่า คือปั่นให้เร็วอะไรเงี้ย ก็คือแบบเระตาปั่นให้มันมาถึงก็โอเคละก็ตอนนี้เนี่ยเรามาถึงจุดพักจุดที่สามครับเมื่อกี้ระหว่างทางนี้แอบเห็นมีรถกระบะของเจ้าหน้าที่เขามารับนักปั่นที่ขอบใจครับซึ่งเราเห็นแล้วเนี่ยจริงๆเราก็รีบออกเลยแหละแต่เราคงไม่ทัน ก็เลยไม่ได้ไปกับเขาด้วยนะครับ แต่ว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมาถึงตรงนี้เราก็ขอพักนานๆหน่อยแล้วกัน just so I can e l h e break. ปั่นจบแล้วครับวันนี้ก็เหนื่อยมากครับประมาณชั่วโมงหนึ่งเพราะว่าวันนี้นี่แบบว่าลมแรงมาก ก็ไม่ได้ปั่นมานานนะครับ หลายปีก็ตัดมาอีกครั้งวันนี้ปั่นให้สุดครับ แล้วมาหยุดที่ True Coffee นะครับ เดี๋ยวเราจะเข้าไปเติมพลังกันครับ